วันนี้ชื่อเรื่องที่พี่ยุทธให้วีไว้ฮะ ชื่อเรื่องว่าเยี่ยมไข่นะเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเองไหมไอ้พี่ เป็นที่ว่าลุงผมเจอสมัยลุงผมก็ยังบวชเป็นพระอยู่อ๋อ ครับแล้วอันนี้คือเราได้รับฟังจากลุงมาอีกทีนึงถูกไหมฮะใช่ครับได้ได้ลุงเล่าให้เราฟังว่ายังไงบ้างฮะกับเรื่องเยี่ยมไข่มาเรามาเริ่มคุยกันดีกว่าพี่ คือย้อนไปเมื่อปี 2,500ช่นทั่วเลยนะครับ หลังจาก2499หนึ่งปีครับตอนนั้นแกอายุ20ปีพอดีแกก็ไปบวชเป็นพระคือ แกก็ไปบวชวัดอยู่ที่วัดวัดหนึ่งอ่ะครับ ซึ่งเมื่อก่อนอ่ะแกเคยบวชบวชเรียนมาบวชเนรมาแล้วแกก็สึกออกมาทำงานแล้วคราวนี้อายุครบบวชแล้วแกก็กลับไปบวชเป็นพระอีกครั้งหนึ่งครับแกก็บวชคราวนี้คือ แกก็อยากแบบว่าพระอาจารย์ที่ว่าเคยสอนแกสมัยเป็นเนรไม่ได้จำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วครับ ปอยู่วัดอีกวัดหนึ่งที่จังหวัดอยุธยา อืม ก็รู้ข่าวว่า แกก็เขียนจดหมายอะไรไปหากันเนี้ยสมัยก่อนอะเนาะ ครับก็อยู่วัดวัดหนึ่งเนี่ยแหละที่ที่ที่บ้านแกเนี่ยแหละเพราะว่าลุงผมเนี่ยคนใต้ อืม บ้านบ้านลุงผมก็อยู่อยู่จังหวัดพัทลุง ครับผมแล้วเขาได้มีจดหมายด่วนมา เป็นไอ้เนี่ยมาก่อนเขาจะเรียกอะไรนะไอ้ไอ้โทรเลขอ่ะ อืม มาว่าพระอาจารย์อ่ะท่านอาฆาตนะไปเยี่ยมท่านหน่อยอืม ลุงผมก็ติดยมตัวที่จะไปในวันรุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่งก็ได้นั่งปรึกษากันกับพระรุ่นพี่ซึ่งเด็กพระรูปเนี้ย บวชมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเนนครับแต่ก็ไม่ได้สุดอีกเลยถามว่าเออท่านผมจะไปที่อยุธยา ท่านพอจะรู้ทางไปไหม เพราะท่านเมื่อก่อนท่านเคยไปกับพระอาจารย์นี่บอก เดี๋ยวผมพาไปไปกับผมนี่แหละครับ แล้วก็มีพระใหม่อยู่รูปหนึ่งขอไปด้วย ขอติดตามบอกเอองั้นผมขอติดตามไปด้วยได้ไหมครับบอกเอาได้สิแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ว่าเป็นเหมือนลูกศิษย์วัดขอไปด้วยชื่อตาจ้อยอจ้อยขอไปด้วยเป็นผู้ชายตัวผมผอมพุงป่องๆหน่อยนะชื่อตาจ้อย เป็นลูกศิษย์วัดก็บอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะตามไปดูแลนะครับบอกเออได้สิพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็ต้องออกจากวัดมา ซึ่งวัดแน่กับสถานีรถไฟเนี่ยไกลกันมาก ครับ ก็คือแล้วรถสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีวิ่งกันเหมือนเดี๋ยวนี้อะเนาะก็ต้องไปรถชาวบ้านไป อ่ะแล้วไม่ก็ต้องเดินไปเรื่อย ๆ จนเจอรถชาวบ้านแล้วก็ขอ ติดรถเขาไปส่งที่สถานรถไฟครับมานั่งรถไฟอ่ะมาลงที่กรุงเทพเมื่อจะไปยุทธยาสมัยก่อนนะคือ มีสองวิธีคือนั่งรถไฟที่หัวลำโพงนี่แหละไปลงที่ยุทธยาแล้วก็ต่อรถไปวัดวัดนี้ครับที่การเดินทางมันก็จะยากกว่า เพราะว่าหนึ่งมันไกลเพราะวัดน่าจะอยู่ไกลมากสอง มาทางเรือ็คือนั่งสมัยก่อนมันจะมีเรือลำใหญ่เขาเรียกเรือเมย์อ่ะ ครับครับขึ้นที่ท่าที่ท่าตรงสนามหลวงอะนะระอะท่าไอ้ท่าไปลงที่จังหวัดอุทยาแล้วก็ นั่งเรือแจวเข้าไปเรือจ้างเรือพายเนี่ยแหละเข้าไปส่งที่หน้าวัดได้เลยได้เลยวัดเนี่ยติดกับติดกับคลองบอก็ปรึกษาอยู่ว่าจะไปยังไง เขาบอกว่า อันนี้ ท่านลงที่นี่แหละ แล้วก็นั่งรถลากต่อไปไปลงที่ท่าเตียนแล้วท่านก็นั่งเรือไปดีกว่า พอปุ๊บพอลงรถไฟถึงกรุงเทพปุ๊บกวันก็คืนน่ะนั่งรถจากทางใต้เนาะวันก็คืนพอลงซื้อหัวลำโพงปุ๊บก็นั่งรถอีไปต่อก็นั่งรถเอรถรางที่ผมบอกพิยุทธพิยุทธพิยุทธพิยุทธพิได้ยินได้ยินวีชัดไหมฮะ ได้ยินวีชัดไหมฮะได้ยินอ่าโอเคโทษขอโทษขอโทษพี่ไม่ใช่อะไร พิยุทธพิยุทธเล่าช้ากว่านี้ได้นะ ผมรู้สึกว่าพี่ยุทธเล่าแล้วมีอาการหายใจเร็วนิดนึงจะได้เว้นวักหายใจเยอะๆ เออได้ครับ โอเคครับ พอแกลงรถไฟจากเมื่อกี้นะลงรถไฟปุ๊บก็นั่งรถรางไปลงที่ท่าเตียนสนามหลวงครับ แล้วก็เดินกันไปคือเหมือนก็เป็นช่วงแบบเวลาแบบ ตอนเย็นๆแล้วล่ะเพราะเราก็เดินกันไปก็ไปถามแม่ค้าแถวนั้นว่า เออ โยมถ้าจะลงเรืออยุธยาลงตรงนี้ใช่ไหม ก็มีแม่ค้าขายกาแฟอยู่คนหนึ่งเป็นอาซิมแก่ๆบอกว่า อ่าใช่ค่ะหลวงพี่หลวงพี่ลงไปรอตรงนี้นะแล้วเรือจะจอดอยู่หลวงพี่ก็ขึ้นได้เลย ครับ พอขึ้นเรือปุ๊บเนี่ย ก็ได้ที่ที่นอนเลยเพราะเรือสมัยก่อนลำมันใหญ่มาก อืมและมันไม่มีเก้าอี้นั่งเหมือนกับสมัยนี้คคือนั่งกับพื้นเลยนอนได้เลยเพราะสมัยก่อนเดินทางทีมันข้ามวันข้ามคืนเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณตัง ห้าโมงเย็นใช่ไหมจะไปถึงอยุธยาประมาณตีสามตีสี่เพราะว่าไปทางเรือเพราะว่าเรือมันวิ่งช้ามาก มันเป็นเรือแบบ ไม่ใช่แบบเรือก่อนมันไม่ใช่เรือมอเตอร์เออ มันไม่ได้เป็นเรือมอเตอร์เหมือนเหมือนบ้านเหมือนเหมือนยุคนี้นะ แต่ก่อนมันแบบ มันมันเป็นไอ้เครื่องดีเซลสมัยเก่าอ่ะไอ้ที่มันดีเซลหมุนช้า ที่มันวิ่งเสียงจะน่งตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกตอกเออเก็ตเก็ตเก็ตเก็ตครับคือแกก็ไปเรือก็วิ่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยตัวคันเนี้ยทาง ทั้งสี่เผยรหลับไปพระสามลูกแล้วก็คารวาสหนึ่งคนหลับไป จนจวนจะถึงคนเรือก็มาปลุก อืก็บอกท่านครับใกล้จะถึงที่ที่ที่ท่านจะต้องลงแล้วนะทั้งหมดก็ตื่น คนเรือก็เหมือนจุดตะเกียงตะกินตะเกียงในเจ้าพายุอันนั้นนำหน้าไปที่หัวเรือแล้วก็บอกให้คนขับเรือหันหัวเรือเข้าไปจอดพอเรือจอดปุ๊บทั้งสี่ก็ก้าวขึ้นบนโป๊ะ ๊ะสมัยนี้ก็ไม่ได้เป็นโป๊ะเหล็กใหญ่เหมือนกันเหมือนกันสมัยนี้นะโป๊ะสมัยก่อนเป็นแค่แพลูกบวกที่กดทำไว้แค่คนแค่ลอยน้ำได้แล้วคนลงไปยืนได้เท่านั้นเองเฮ้ยผมเคยเห็นนะไอ้แพยุคแบบเนี้ยไอ้ที่มันเป็นเหมือนไม้กระดานแล้วข้างล่างมีแค่แบบ เป็นถังน้ำวางไว้ด้านล่างเอาไม้กระดานพาดอ่ะใช่พี่ใช่ใช่แล้วเขาเรียกไอ้พทลูกบวกไงครับครับพอลองเรือปุ๊บพอเรือออกไปปุ๊บทั้งสี่ก็ตกอยู่ในความมืดเลย เพราะว่า ไม่มีอะไรมาเลย มีแค่แสงไฟจากเรือเท่านั้น เออ พอช่วงนั้นอ่ะ มันลงก็ช่วงประมาณสักเพราะว่าพระสมัยเก่าอ่ะ ถ้าพกนาฬิกาก็จะเป็นนาฬิกาเรือนกลมๆที่มันมีสายคล้องอ่ะ ไอ้นาฬิกาพกอ่ะที่มันมีฝักเปิดปิดอ่ะ นาฬิกาไขลานอ่ะ ครับครับ ก็หลวงพี่อีกรูปหนึ่งอ่ะท่านหยิบมาไปดูบอก โอ้ มันเลยสองยามมาแล้วนี่เลยสองยามมาก็ประมาณตีสองละพอสองยามเนี่ยก็เท่ากับว่า เที่ยงคืน ครับ บอกตีสองนี่เขาบอกเอาแล้วจะมีเรือไปไหมนะเขาบอกมีนะแต่ต้องรอเพราะเขาอาจจะไปที่อื่นอยู่แล้วอยู่ๆก็มีเรือลำหนึ่งพายเข้ามาเป็นเรือลำใหญ่เลยเป็นเรือยีเรืออะไรอย่างเงี้ยเรียกเรืออะไรไม่รู้น่ะ เรือเรือไม้อ่ะครับ เรือลำใหญ่ พายคนพายเป็นคนจีนแก่ๆ ใส่หมวก หมวกไอ้เนี่ยไอ้หมวกไอ้หมวกลำแหลมอะที่ว่าเหมือนคนเวียดนามเขาใส่กันอ่ะหมวกกรอบ ก็ถามกันบานท่านจะไปไหนกันครับ อืม ว่าการจะไปไหนกันลุงผมก็พูดรอกเออโยมอาตมาจะไปวัดตรงเนี้ย ไม่ไกลหรอกโยมไปไหมบอกอ๋อพอดีเลยครับพอดี ผมก็จะเข้าบ้านแล้วเหมือนกันบ้านผมก็อยู่เสร็จถังนั้นแหละอืมทั้งหมดก็ลงเรือนั้น แล้วก็นั่งกันออกไปเรือก็ค่อยๆพายไปอย่างช้า อืมอืมเพราะว่าคนก็รวมคนพายด้วยแล้วก็ห้าคนอ่ะลำก็คือเรือมก็ค่อนข้างค่อนข้างหนัก มันก็พายได้ช้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอพายไปปุ๊บเนี่ยออกแม่น้ำเจ้าพยานะแล้วแม่น้ำสมัยก็อมันน่ากลัวมากซึ่งตรงนั้นเขาเรียกว่าศาลเจ้าแม่ทันเทพี่รู้จักไหมศาลเจ้าแม่ทันเทเจ้าแม่ไฟอ่ะศาลศาลเจ้าแม่ลานเทลานเทอ่าใช่ที่อยุธยาครับ คือช่วงเวิ้งน้ำตรงนั้นอ่ะจะกว้างมากกว่าปกติ อืมถ้าเลยสระนั้นไปปุ๊บแบบจะมีคลอง ครับหรือก็ต้องเลยสระบอกว่า คนคนพายเรือบอกว่าตรงนี้แหละ ที่ว่ามีจระเข้อาศัยอยู่นะคือสมัยก่อนอ่ะ มันมีเยอะมาก ตอนนี้ก็ยังอยู่แต่มันจะขึ้นมาหรือเปล่าก็เท่านั้นเอง ครับ คือลุงผมก็กลัวดิพระนะพระก็กลัวปินนะเชื่อไหมทั้งสี่นั่งจับกาบเรือแน่นเลย ครับ แล้วก็คนพายเรือคนที่ว่าเป็นคนอาแปะคนนั้นก็พายพายไปจนเข้าไปถึงคลองคลองหนึ่งคือว่าคลองเนี้ย ถ้าเข้าไปอยู่ประมาณสัก สามถึงสี่กิโลอ่ะถึงจะเจอวัดวัดนี้ อืมช่วงนั้นอ่ะ มันก็ใกล้จะรุ่งสางนียประมาณเกือบตีสามกว่าเกือบตีสี่แล้วครับ แต่ช่วงนั้นมันเป็นหน้าร้อนก็คือตีสี่ตีห้าเนี่ย ก็เริ่มที่จะตว่างแล้วไปถึงวัดนั้นก็น่าจะประมาณตีสี่พอดี ไปถึงปุ๊บทั้งหมดก็ คนที่ว่าชื่อตาจ้อยก็ตังให้กับคนเรือไปแล้วแกก็ขึ้น เอาของเอาอะไรขึ้นปุ๊บพระเอาตามขึ้นมา พอทั้งหมดปุ๊บก็ต้องเดินเข้าวัดไปอีกซึ่งหน้าวัดตรงนั้นอ่ะ ถ้าเดินจากสาราท่าน้ำนั้นเข้าไป มันเป็นโกดังเก็บศพพี่แล้วก็เป็นป่าช้ามืดๆเลย ครับ สมัยก่อนอ่ะแล้วสมัยก่อนอ่ะ ถ้าจะเผาศพก็เผาเชิงตะกอนอย่างเดียว ไม่มีเมนเหมือนสมัยนี้ ใช่ใช่ใช่หรือไม่ก็ฝังไปเลยหรือไม่ก็ฝังไปกับดินเลย อืแล้วแล้วท่านก็อีกพระอีกรูปหนึ่งที่ว่า เป็นพระรุ่นพี่ของลุงนูนะแกล้วงไม่ได้ยากแล้วหยิบไฟฉายขึ้นมา เป็นไฟฉายก็บอกสีเงินเงินอ่ะ ย่างก็ฉาดพื่อบอกเดี๋ยวผมจะนำทางท่านเอง ท่านเดินตามมานะครับท่านสองเดินตามมาแล้วก็บอกเออโยม เดินล้างท้ายไว้นะแต่จ้อยก็เดินล้างท้ายไว้ ซึ่งในป่านั้นมันก็ลกขึ้นมันก็น่ากลัว ไม่ใช่ว่าจะผีหรอกไหนจะงูตะขาบนี่น่ากลัวมากถ้าเกิดเดินเผลอแล้วไปเหยียบมันเข้าแห้วรู้เรื่องเลยครับพอเดินไปเขาเนี้ยก็ไปถึงกุฏิกุฏิพระอาจารย์นี่แหละ พระรูปอื่นก็เริ่มทยอยลงมาทำวัดเช้าที่โบสถ์กันนะก็ไปเคาะอุติ แล้วก็มีพระอยู่รูปหนึ่งเปิดประตูออกมา เป็นเหมือนว่าพระที่ว่าคอยดูแลพระอาจารย์รูปนี้นะบอกอ้าพวกท่านมาจากไหนกันล่ะครับมาหาใครบอกอ๋อมาเยี่ยมพระอาจารย์ครับเขาบอกอ่าเชิญสิเชิญสิเข้ามา เข้ามาทั้งหมดก็นั่ง แล้วก็นั่งคุยกันนั่งสนทนากันจนแบบประมาณว่าได้เวลาแบบเช้าแล้วอะ เขาทั้งหมดก็ไปฉันูไปฉันเช้ารวมกันที่ศาลาอแล้วก็มีเจ้าวาดเดินมาถาม ซึ่งเป็นท่านสมภารก็บอกว่าเออพวกท่านมาจากไหนกันล่ะมินพระอคตุกะเหรอใช่ครับ จนถึงประมาณเช้าแล้วประมาณเจ็ดแปดโมงพระทั้งหมดกลับมาแล้วที่ว่า ไปบินทบาทกันมา อืทั้งหมดก็มานั่งฉันข้าวด้วยกันซึ่งพระวัดนั้นอ่ะมีพระอยู่แค่สี่รูปเท่านั้น โดยมีท่านสมภารครับ แล้วก็พระอาจารย์ทั้งเป็นเป็นเป็นรองเจ้าว่าแล้วก็พระที่ดูแล พระอาจารย์ แล้วก็มีพระบวชใหม่อีกรูปหนึ่งอันนั้นเองครับ ทั้งหมดก็บอกว่าเออท่านเดี๋ยวท่านจะพักที่ไหนก็ล่ะบอกกุฏิมีหลายกุฏิหลายหลังนะเดี๋ยวผมจะไปดูให้ ทั้งหมดก็เดินตามพระรูปนั้นไปเขาบอกท่านเลือกตามสบายเลยนะ แต่มันจะฝุ่นเยอะหน่อยนะเพราะไม่มีใครมาอยู่เลยครับ นอกจากว่าหน้าบวชเท่านั้นแหละมีพระใหม่มาหลายรูปหน่อยอืมแล้วถึงจะได้ทำความสะอาดกันคือกุฏิหน่อยก่อนนะพี่มันเป็นกุฏิไม้กุฏิไม้แล้วก็ทำทางเดินแบบเดินเชื่อมถึงกันได้ทุกหลังนะพี่เป็นกุฏิไม้ยกสูง อืมอืมอืมเพิ่งลุงผมเนี่ยก็ไปถูกใจห้องอยู่ห้องแล้วบอกเอาห้องนี้แหละแกก็เปิดประตูเข้าไปเลย สิ่งที่เห็นในกุฏินั้นนะพี่ครับหนึ่ง มีตู้อยู่เป็นตู้เหมือนตู้เก็บหนังสืออะเป็นตู้แบบตู้ไม้สักเลยนะตู้ไม้สักเลยนะอืมแล้วก็เตียง เป็นเตียงไม้อย่างดีเลยอะครับ แต่มันจะค่อนข้างฝุ่นจะค่อนข้างเยอะหน่อย แล้วมีผ้าขาวก็คลุมไว้ อืมท่านก็จัดการรื้อนู่นรื้อนี่ออกทำความสะอาดเก็บนั่นเก็บนี่ให้เข้าที่แล้วท่านก็พักผ่อนอยู่ที่กุฏินั้นซึ่งตอนเย็นทั้งหมดก็ไปรวมทำไปทำวัดเย็นกันที่ที่โบสถ์ เสร็จปุ๊บก็เข้ามานั่งดูแลพระอาจารย์นั่งคุยกับพระอาจารย์ อืพอจวนเวลาทักสามทุ่มแล้วเนี่ยทั้งหมดก็รู้สึกว่าเริ่มจะง่วงนะก็เริ่มแยกย้ายกุฏิใครกุฏิมัน ซื้อแล้วบอกก่อนนะพี่วัดนั้นสมัยนั้นอ่ะไม่ไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึง ไม่มีจุดตะเกียงอย่างเดียว อืแล้วเดินไปอ่ะ คือแกตะเกียงก็ไม่มี แล้วพระรูปนั้นที่มาเป็นพระรุ่นพี่อ่ะผมเดี๋ยวผมบอกลืมบอกชื่อไป พระรูปนั้นชื่อว่าพระสายัน ครับพระรุ่นพี่ของลุงผมก็คือเดินกลับกุฏิไปแล้วเขาได้ไฟฉายไม่มีจะทำยังไง ครับพระพระรูปนั้นที่ว่าดูแลพระอาจารย์นูบอก นี่ท่านเอาเทียนไปสิแล้วแกก็หยิบเชิงเทียนมาอันหนึ่ง แล้วก็จุดให้เขาบอกว่าท่านเนี่ยถือแม่งกลับกุฏิไปนะเขาก็ถือไปเดินไปลุงเขาก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงกุฏิพอเปิดประตูเข้าไปโอ้โหกลิ่นสาบแบบมันกลิ่นสาบสาบนะแรงมาก ผมบอกเฮ้ยติมุกกลางวันก็ไม่ได้กลิ่นตอนแรกก็นึกว่า ห้องมันอาจจะเก่าแล้วมันมีกลิ่นสาบแต่วันนี้มันไม่ใช่กลิ่นห้องเก่าอ่ะกลิ่นสาบฝางมันศพอ่ะกลิ่นศพมันตีขึ้นตีขึ้นอ่ะ ท่านก็คนคิดว่าเออมันอาจจะมาตามลมหรือมั้งเพราะว่าใกล้ๆก็มีโกดังเก็บศพนี่ครับตามที่ว่าท่านเป็นพระแล้วเคยบวชเนนมานานอท่านก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ก็เลยเชิญเทียนตั้งปิดประตู แล้วก็ดับเทียนแล้วก็จำวัด ซึ่งระหว่างที่จำวัดอยู่นั้นอ่ะ ได้ยินเสียงแปลกๆดังจากใต้เตียงเอ่าเสียงดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กก็เลยว่าไอ้หนูมันวิ่งหรือเปล่าท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงไฟฉายอะไรก็ไม่มีมันก็มืดอะเนาะครับ จนความคำเป็นล้วงเข้าไปในยาไปเจอเข้ากับไอ้ไม้ขีดไฟท่านก็จุดปุ๊บต่อกระเทียนเล่มนั้นเล่มเดิมแหละแล้วมาส่องดูมีอะไรบ้างไม่มีอะไร แต่ไม้อ่ะ มันดูแปลก เอ๊ะไม้ทำไมสีมันไม่เหมือนกันสีมัน ไม่เท่ากัน บาง อันเข้มบางอันซีดมันไม่เหมือนไม่ใช่ไม้ชิ้นเดียวกันมันเหมือนไม้เอามาต่อแปะกันเออให้ก็สงสัย นี่มันไม้อะไรวะครับ แล้วมันค่อนข้างหนาด้วย เออไม้อะไรอันนี้เสียงมันก็มากุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกกุกและไอ้เตียงเนี้ยคือ คือมันเป็นเตียงแบบสร้างแบบปิดหมดเลยนะแต่มันก็สามารถถอดประกอบได้ครับท่านก็เลยตัดสินใจเปิดเลย ถอดออกเลยดูรึเปล่ามันมีอะไรแน่ แล้วก็ที่เอาเทียนส่องเข้าไปดูอ่ะก็เห็นหน้าคนคนหนึ่งพี่เฮ้ยเตียงนั้น เป็นหน้าดำดำ หน้าดำดำตาแบบถลนออกมา เป็นหน้าที่ว่าดำเนี่ยดำเหมือนคนที่ว่าโดนไฟไหม้ไปต่อตะกัวพี่ โอ้ยครับ งั้นอ่ะตาก็ถลนออกมา แล้วก็ดีกลิ่นมันก็เขาเนี่ยกลิ่นมันก็แรงขึ้นตีขึ้นความที่ท่านเป็นพระท่านก็สะดุ้งตกใจเล็กน้อย ตั้งสติบอกเราอาจจะตาฝาด ก้มไปดูทีสิ ไม่มีแล้วตั้งเลยสิประกอบเตียงเข้าเหมือนเดิม อืมใจคิดเออเราอาจจะคิดไปเองมั้งไม่มีอะไรหรอกพอท่านจะนอนปุ๊บอันนี้มาแค่เสียงเดิมเลยท่านก็นึกในใจว่า เอออย่ากวนพระกวนเจ้าเลยโยมเดี๋ยวจะมาแผ่เมตตาให้เสียงนั้นก็เงียบลง แต่พอสักพักหนึ่งคราวนี้ยหลวงลุงอ่ะปวดชีไปเข้าห้องน้ำครับ ก็คือทำอะไรก็ต้องจุดเทียนแล้วก็ต้องเดินไปแล้วห้องน้ำก็ไม่ก็ห้องน้ำวัดอะพี่มันอยู่ไกลอีกนู่นติดประช้านู่นทาประช้าเลย เดินไปเลยต้องเดินแบบจุดเทียนแล้วเดินไปรูปเดียวอะพอแกทำธุระเสร็จอะแกก็เห็นมีคนอยู่คนหนึ่งอยู่ในตรงป่าช้าเดินมาเป็นผู้ชายครับ ใส่เสื้อมันในเสื้อไอ้เนยสมัยก่อน คนสมัยก่อนชอบใส่กัน เนี่ยไอ้ที่เป็นเสื้อที่มันเป็นเสื้อคอกลมติดกระดุมอะพี่เสื้อฮอมบบอฮอม คล้ายๆอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ผูกผ้าข้าวผ้ากระมาคาดเอวครับ เดินมาเขาดูว่าชาวบ้านมาทำไมเวลานี้เนี่ยออก็เลยตะโกนถามโยมมาทำอะไร ดึกดื่นว่านนี้ไม่กลัวหรือ ไอ้ผีมันจะหาคอนะโยมนะครับชายชายคนนั้นถันมา แล้วก็พูดกันลงลุงว่า อ๋อ ไม่กลัวแล้วครับ ผมมาอยู่ที่นี่แหละบ้าน ผมก็อยู่ในเนี้ย ลูกสาวผมมันเอาผมมาไว้ที่นี่ เขาบอกอ้าวทำไมให้โยมมาอยู่ที่นี่ล่ะ ก็บอกตามมาสิครับอยากจะรู้อะลุงผมแทนที่ว่าอยากรู้ไงก็เลยเดินตามเข้าไปในป่าช้านะครับ แต่คิดว่าเออมันคงจะไม่มีอะไรหรอก ตอนแรกก็เห็นเข้าไป สิ่งที่ไปหยุดอยู่นั่นคือ ประตูหน้ากูทางเก็บศพ ซึ่งมันต่อขึ้นด้วยสังตสีง่ายๆอ่ะ พี่ และข้างในนั้นประตูมันปิดอยู่แต่มันไม่ได้ใส่ลูกกุญแจเป็นก้อนขัดไปเฉยๆแล้วอยู่ๆอ่ะ อ้ประตูนั้นมันเปิดเอง มันมันเปิดปุ๊บ อีตาคนรั้นน่ะ ใส่เสื้อมอห้องเหมือนเดินเข้าไปสิ่งที่ลุงผมเห็นแล้วช็อกไปเลยคือ มันมีโลงศพลงตั้งอยู่ แล้วรูปเป็นรูปอีตาลุงคนนี้แหละ ตั้งอยู่บนฝาลง ครับ แล้วตรงคนนั้นก็หันมาบอกว่านี่แหละบ้านผมรูปผมมันเอามาไว้ที่นี่ โอ้ยกคือเสื้อนั้นภาพแกตัดไปเลย ครับ เช้าอ่ะหลายคนมาเดินตามหา จนเห็นแกนอนสลบอยู่หน้ากูดังเก็บศพทั้งหมดก็ได้หามแกมาไว้ที่กุฏิมาประถมพยาบาลแกจนแกฟื้น แล้วก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังบอกดีแล้วล่ะ ดีนะเขาไม่ได้ทำอะไรแค่ไปดู่ะ แล้วท่านไปทำไม ท่านก็มาป่าแต่ แต่ที่ต่างถิ่นอย่างเงี้ย มันไม่สมควรอ่ะ ดีนั่นเป็นผีไม่ใช่หรอกอ่ะถ้าเกิดมันเป็นโจรนะหรอกท่านเป็นป้นไปฆ่าทำยังไง ผมก็ได้แต่เงียบไม่พูดอะไร แล้วก็ได้เล่าเรื่องที่กุฏินั้นให้ฟังครับล้วบอกกุฏิไหนนะไอห้องกลางใช่ไหมที่เปิดที่ว่าเป็นเป็นประตูสองบานเปิดปิดเข้าหากันใช่ไหมบอกใช่ครับ ท่านไปอยู่ได้ยังไงห้องนั้นอ่ะ บอกห้องนั้นอ่ะเตียงเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีพระอยู่รูปหนึ่งอาศัยอยู่อแต่พระรูปนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้ว เพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงเช้ามืดคือ แกจะไปบินทบาทนี่แหละแล้วฝนมันตกพำพๆ จะเดินลงมาปุ๊บเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าไอเนี่ย คือไม่เห็นว่ามันมีงูเห่านอนขดอยู่จะไปเหยียบเพราะว่างูเห่าก็โดนงูเห่าจบตายได้ปกติ แล้วก็ ไอ ไอที่แกเอามาปูทำเป็นเตียงอ่ะ ไม้นั่นอะไม่ใช่ไม้ธรรมดา เป็นไม้เหล็กลงศพที่ว่าใช้แล้ว แกไปลื้อมาแล้วแกก็ทำของเก็บเป็นเตียงนอนของแกส่วนตัวเราบอกแล้วท่านเห็นผ้าจีวรเก่าๆที่แขวนไว้ไหมในห้องอ่ะ บอกอ่า ผมก็เอามาหนุนหัวมาห่มเขาบอกเมื่อก่อนเป็นจีวรเก่าของท่านเนี่ยท่านทิ้งไว้กุฏิเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้เลยพระกี่รูปกี่รูปย้ายออกหมดจนต้องปิดไว้แล้ว ท่านเข้าไปอยู่ได้ยังไงกุฏิหัวหลังอื่นก็ว่างท่านไม่ไปอยู่ ครับ คือหลวงลุงผมทราบอย่างนี้คือ วันนั้นจะลากลับเลยชวนพระทั้งหมดแล้วก็คนที่ชื่อจอยที่เป็น สิบวัตกลับ เดี๋ยวนั้นเลยคือช่วงที่กลับอะคือมันก็เย็นโพเพละก็คือคราวเนี้ยต้องหาเรือออกจากที่เนี้ยไปขึ้นที่เรือที่โป๊ะที่ผมบอกอะตรงนั้นอะครับ บอกต้องต้องไปขึ้นที่ต้องไปลานเทได้ เจอเรือชาวบ้านก็ขอ จ้างเขาเขาก็ไม่ไปหลายคน จนต้องพักที่วัดนั้นอะจนเช้าแล้วถึงจะมีคนไปส่ง คราวนี้มีคนไปส่งแล้วแกก็กลับวัดไป เรื่องราวก็อยู่แบบประมาณนี้แหละพี่ โอ้โหพี่ยุทธพี่เล่านิ่ง ๆ ไปของพี่เรื่อย ๆแล้วแต่แบบ เฮ้ย ผมคิดบรรยากาศอะลุงเป็นคุณลุงใช่ไหมที่เจอ ใช่ครับผม แล้วผมเข้าใจเลยนะครับว่ายุคสองสี่เก้าเก้าขาด ไม่ขาดไม่เกินปีหนึ่งนี่สองสองห้าห้าศูนย์เกี้ยง ๆ คือมันเป็นยุคเดียวกับคุณพ่อผมเกิด แต่ว่า ไอ้บรรยากาศของวัด เก่าวัดยุคเก่าๆรุ่นพ่อเราอะไรอย่างเงี้ยผมยังมีโอกาสไปผ่าน เห็นโป๊ะเรือเก่าๆที่พี่พูดถึงที่แบบ ข้างล่างมันมีแค่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแทงเป็นถังน้ำ เป็นถังน้ำถังน้ำมันเก่า อ่ะ เออ ถังน้ำมันเก่าแล้วเอาไม้กระดานพาดด้านบนอ่ะคุณผู้ชมผู้ฟัง แล้วไม่บางบางบางโป๊ะมีมีรั้วนะดีหน่อยมีรั้วนะบางโป๊ะนี่ไม่มีรั้วเลยนะฮะเป็นถังน้ำมันเก่าเพียวๆอย่างนั้นเลยนะเออใช่ครับพี่เฮ้ยคิดภาพตามโคตรน่ากลัวเลยอ่ะ ทีแรกตอนพี่ยุทธบอกวีว่า ชื่อเรื่องว่าเยี่ยมไข้วีคิดว่า คุณลุงน่าจะไปเยี่ยมไข้ที่โรงพยาบาล แล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรในโรงพยาบาลหรือเปล่าเปล่า ไปเยี่ยมไข้หลวงพ่อท่านหนึ่งที่ท่านเคารพนับนับถือคือเคยบวชดด้วยถูกไหมฮะใช่เพราะเคยบวชแล้วก็คือแกเป็นคนสอนหนังสือทุกอย่างคือเป็นพระอาจารย์ ของแกเออโอ้โหเมื่อกี้คันหัวยุบยุบเลยนะฮะ แต่ว่า ก็นึกออกเลย แต่ทีเนี้ย แล้วร่างที่เห็นใต้เตียงที่ว่าหน้าดำๆค้ำๆน่ะ อันนั้นน่ะ คือคุณลุงได้ไปดู อีก รอบไหมว่ามีมีอยู่จริง ๆ หรือมันเป็น แค่ แบบ เป็นสภาวะจิตที่ได้ได้กลิ่น ณเวลานั้นแล้วก็ลยเล่า ครับแกได้ ไป เล่า เรื่องตรงนี้แหละให้ พระอาจารย์แกฟังเขาบอกโรงนั้นมันเป็นโรงศพผีไดโหงแล้วบอกเคยมันมีศพอยู่ศพหนึ่งอ่ะบ้านมันไฟโดนโจรปล้นแล้วไฟบ้านแล้วโจรเผาบ้าน แล้วตัวเองหนีออกมาไม่ได้ เออไฟคอกตายโอ้โหคอกตาย ก็คือน่าจะเป็นร่าง หรือว่าเป็นดวงวิญญาณของเจ้าของโรงศพนั้นที่เอามาทำเตียงถูกไหมพี่ใช่ครับ เพราะว่าพระรูปเนี้ยรูปก่อนที่ว่า อยู่กุฏิหลังนั้นอะคือเออแกชอบไปเอาแบบพวกโรงศพอะมาต่อเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เพราะแกเป็นช่างไม้มาก่อนไงครับแกก็จะต่อไปใช้ส่วนตัวของแกเออแล้วกุฏิแกหลังเนี้ยมีแกอยู่ได้รูปเดียวพระรูปอื่นมาอยู่กับแกไม่ได้หรือว่า หรือว่า พาลูกอื่นมานอน ไม่เกินคืนก็ต้องย้ายหนีเออ แบบแบบนี้นี่ผมจะบาปปากไหมถ้าผมจะพูดว่าแบบโอ้ยหลวงพี่หลวงพ่อตัณหาเนาะคือจริง ๆ ผมก็เคยได้ยินมาบ้าง นะแบบพวกพระที่กลุ่มพระบางรูปที่ชอบแบบ เอาโรงศพมาทำประตูกุฏิเอาไม้จากโรงศพมาทำกุฏิอะไรเงี้ยคือ างลูกก็ชอบไปอยู่กุฏิติดป่าช้าอย่างเงี้ยไปอยู่กุฏิติดเมนอย่างเงี้ยครับ เออผมนึกภาพออกแล้วยิ่งด้วยยุคนั้นนะเนาะบางทีแบบด้วยอ่าเขาเรียกว่าไงด้วยไม้เอ่ยอะไรที่ทำมันก็น่าจะจำกัดจำเกี่ยมอ่ะคือมันไม่ไม่ได้มีอะไรให้ฟุ้งเฟอ้อได้ขนาดว่า เฮ้ยจะทำกุฏิพระนะเอาไม้ใหม่มาทำ เดี๋ยวเอาไม้ขัดมันมาทำเลยอะไรนู่นนี่นั่นก็อาจจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรได้มากขนาดนั้นนะ อาจจะต้องไปหาไม้จากอะไรแบบนี้ เออต่สมัยก่อนที่ลุงผมเคยเล่าให้ฟังนะ สมัยที่บวชบอกบอกบางหลังอะเอาไม้จากโรงศพเนี่ยมาทำเออหรือไม่ก็เป็นบ้านที่ว่าคนตายอ่ะแล้วแบบลูกหลานเขาลื้อมาแล้วก็มาถวายวัด ไปสร้างอย่างเงี้ย ก็มีเออ นะฮะก็ก็ก็มีมากมายหลายรูปแบบที่เราอาจจะมีโอกาสได้ได้ยินมาบ้าง กับการที่เอาไม้จากโรงศพอะไรใดๆต่างๆเนี่ยแหละ ซึ่งพอนึกไปถึงในเรื่องที่คุณลุงได้กลิ่นอ่ะ ที่บอกว่าได้กลิ่นเหมือนกลิ่นสาบสางอ่ะ คือมันไม่ได้แปลกเลยนะที่เพราะมันเป็นไม้มาจากโรงศพไงน้ำเหลืองเอยอะไร เอยมันก็แห้งติดกังกับแต่สมัยก่อนอ่ะศพสมัยก่อนไม่มีการฉีดฟอร์มาลีนเหมือนกับสมัยนี้แล้วลงมันก็ไม่ได้บุผ้าบุอะไรเหมือนกับสมัยนี้ใช่แล้วไม่มีการแช่เย็นสมัยนี้ก็คือบุตรคมีใครเสียสักคนหนึ่งอ่ะห่อผ้าแล้วก็เอาใส่ลงไปเลย อ นั้นเลยเมื่อก่อนนะลุงผมสมัยแกเป็นพระแกเคยไปสวดศพบ้านอยู่หลังหนึ่ง แล้วสวดเจ็ดคืนที่ดูสามวันศพอืดแล้วอ่ะแต่ที่น้ำหลงน้ำเหลืองนี่ไหลเต็มเลยอ่ะจริงๆคือพระสัตว์ข้าวมันไม่ได้ อ่ะ จริงๆเนี่ย ผมเนี่ยได้ยินจากพระอาจารย์นะฮะเคย เคยบอกผมด้วยแหละว่า ที่มาของตลปัดเนี่ยจริง ๆแล้วไม่ได้มีเอาไว้ให้ให้เขาเรียกว่าไง ให้ให้โยมได้อ่านข้อความหรือไว้แบบ ไว้บังหน้าทำสมาธิจากหน้าโยมหรืออะไรนะ จริง ๆ แล้ว คือเป็นพัดนี่แหละเอาไว้พัดกลิ่น เวลาไปสวด ไปสวดอภิธรรมอะไรแบบเนี้ย แล้วกลิ่นแรงมากๆท่านก็จะหมุนเบาๆ เพื่อให้มันปัด กลิ่นออกอะไรเงี้ยเออนะฮะโอ้ยพี่ยุทธเรื่องนี้สนุกมากนะฮะปกติ ปกตินี่พี่ยุทธมีเรื่องเล่าเยอะไหมพี่เยอะนะฟังมาจากคนอื่นก็เยอะเจอมันกับตัวเองก็เยอะได้หมดได้หมดได้หมดคือเฮ้ยเล่าเรื่องสนุกอะ่ะ เป็นคนเป็นคนทัมมิ่งเล่าโอเคเลยแล้วก็แล้ววีรู้สึกว่าพี่ยุทธเหนื่อยๆไหมเวลาเล่าแล้วเล่าเร็วไป เล่าเร็วกับตัวเองไปหรือเปล่า เพราะว่าตัวเองอจริงๆนะผมว่าเป็นคนที่ว่ารูปร่างอ้วนแล้วคือหายใจแรงไงอ๋อครับ ไม่วีกลัว เดี๋ยวพี่หายใจไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวแบบเล่าเร็วเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบบอกให้พี่พี่ยุทธอะช้าๆได้เลย เล่าจังหวะเหมือนคุยกันเองไม่ต้องแบบรีบเร่งเลยเล่าไปเรื่อยๆได้ ฮะอ่ะ เอาอย่างนี้ไว้ครั้งหน้าพี่ผมรบรบกวนนัดนัดหมายน้องนมหน่อยเอาเรื่องมาเล่ากัน ชอบชอบชอบเล่าดีเล่าดี เออนะฮะปกติปกติพี่ยุทธพี่ยุทธทำทำงานเป็นอะไรครับเนี่ย เห็นมีเข้ากะกลางคืนด้วยอ๋อ ช่วงนี้ว่าทำงานมาทำงานเป็นรปภแล้วครับ ไม่ได้ขับรถโดยสารเหมือนเมื่อก่อนแล้วโอ้โหเลือกอาชีพได้แบบ ได้ดี เหมาะ เหมาะเลยกับการเล่าเรื่องผีนะฮะ ผมบอกเลยเจอง่ายมากเลยนะอาชีพเนี้ย เพราะว่าเรื่องแบบอย่างนี้ก็มีนะแบบเพื่อนๆ ที่ว่าแกทำทางานอยู่หน่วยงานอื่น อ่ะที่มันรจับกันในกลุ่ม ว่ารปภเนี่ยจะมีกลุ่มลายอยู่ เออ แกก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอยู่ ก็มีหลายที่เหมือนกันที่ก็เจอเออเออ แต่ว่าต้องเขียนเดี๋ผมจะแบบเรียบเรียงมาสักเรื่องหนึ่งแต่ต้องเขียนลงรายงานว่าสถานการณ์ปกติถูกไหมพี่ใช่ครับเราเขียนว่าโดนผีหลอกไม่ได้ครับได้ได้ได้ได้พิยุทธวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผมที่มาฝากเรื่องเล่าด้วยกัน เป็นเรื่องที่คุณลุงเล่าให้ฟัง ก็สนุกแล้วนะฮะเหตุการณ์ครั้งหน้าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็เดี๋ยวพิยุทธไปจัดแจงมาแล้วกันครับ ได้หมดเลยนะจะเจอเองจะเพื่อนฝากเล่าผมจะ ซมเปิลไว้ก่อนดีกว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถทัวร์ เพราะเมื่อก่อนขับรถทัวร์ไงเรื่องเกี่ยวกับรถทัวร์นี่แหละอันนี้สยองของจริงเลย ทิ้งทีเซอร์ไว้หน่อยไหมทิ้งทีเซอร์ไว้นิดนึงไหมเอาง่ายโจหัวเรื่องมานิดนึงก็คือตอนนเมื่อสักเกือบเกือบสิบปีก่อนแหละตอนนั้นผมยังขับรถทัวร์ใส่ขับรถกันไปตามปกติอะไรครับแล้วคืนนั้นมันคืนที่แปลกไง ทำไมพี่บนรถไม่มีผู้โดยสารเลยตั้งแต่ออกจากขนส่งมาไม่มีเลย เออ จนมาได้นับคนกลางทางครับ แล้วก็ได้มาเจอเรื่องราวอันขดหัวลุกกันโอ้โหเอาซะอยากให้เราต่อเลย เออเออเออนะฮะ ได้ได้ได้ได้พี่ยุทธขอบคุณมากเลย นะติดตามไม่ดีแล้วกัน เรื่องหน้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตอนช่วงที่พี่ยุทธนะทำเกี่ยวกับทำขนส่ง นะฮะเป็นรถร่วมสาธารณะ ที่ขอสอมกใหญ่ใช่ไหมพี่ใช่ไหมไอ้รถทัวร์รถทัวร์เลยแบบรถตอนประกาศชั้นสองครับเออประากาศชั้นสองปสองปสองขึ้นดีหมอชิดนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ครับประมาณนั้นได้ได้ได้ได้นะฮะถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงสุกนี้ว่าง หรือว่าตารางเวรไม่ชนแล้วก็ไม่เบียดเกินไปสุกนี้ก็ลองดูถ้าพี่ลองมาเล่ากัน อ่าได้ครับผมได้ได้โอเคครับพี่ยุทธขอบพระคุณมากเลยครับ พี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับนะฮะสายแรกของเรานะเป็นสายจากพี่ยุทธนั่นเองนะพี่ยุทธให้ฉายาตัวเองไว้เนี่ยนะ ยุทธหุ่นพยนต์นะเคยเป็นนักเล่าที่มีโอกาสไปเล่าในเดอะช็อคมาบ้างนะฮะก็เลยเออผมว่าพี่เขาเล่าแล้วแบบเพลินๆสบายๆก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้